มาต่อกันนะครับในหัวข้อวัสดุกราฟิกในชนิดต่างๆ ในตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของวัสดุกราฟิกชนิดต่างๆ กันต่อใน 3 หัวข้อนะครับคือเรื่องของภาพพลิกหรือฟลิปชาร์ตภาพโฆษณาหรือภาพโปสเตอร์ แล้วก็รูปภาพหรือพิกเจอร์นะครับสำหรับภาพพลิกหรือฟลิปชาร์ตนั้น ก็จัดว่าเป็นทัศนวัสดุชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการรวมชุดกันของภาพวาดภาพถ่าย แผนภูมิหรือแผนสถิติ โดยนำทั้งหมดนั้นนะครับมาเย็บรวมกันเป็นเล่มเข้ากันเป็นเรื่องราว มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ อาจจะมีประมาณ 10-15 ภาพ สำหรับรูปแบบของภาพพลิกหรือฟลิปชาร์ตนั้นนะครับ สามารถทำได้หลายรูปแบบเช่น อาจจะใช้กระดาษแข็งหรือไม้อัดนะครับ ทำเป็นปกหน้าและปกหลัง เวลาจะใช้ในการนำเสนอนะครับ ก็จะกางปกหน้าและปกหลังนั้นออก ก็จะเป็นขาตั้งไปในตัว หรือเราอาจจะใช้กระดาษแข็ง ไม้อัดหรือไม้เนื้อแข็งนะครับทำเป็นขาอย่างตั้งโต๊ะทำเป็นรูปฐานสำหรับรองรับภาพ 2 ชิ้น แล้วก็ติดตั้งด้วยบานพับ หรืออาจจะใช้เป็นขาอย่างตั้งบนพื้นนะครับทำเป็นเสาสูง แล้วก็มีตะขอโลหะสำหรับเกี่ยวภาพไว้ด้านบน ลักษณะของภาพพลิกหรือฟลิปชาร์ทที่ดีนั้นนะครับควรจะต้องมีลักษณะดังนี้คือ 1. มีภาพที่ชัดเจนเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ดี และที่สำคัญนะครับจะต้องตรงกับเนื้อหาแล้วก็วัตถุประสงค์ในการเรียนด้วย 2. ควรมีการอธิบายนะครับเป็นประโยคสั้นๆ กระทัดรัด ตัวอักษรมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน แล้วก็ตัวอักษรที่นำมาใช้นั้นควรจะเป็นในรูปแบบเดียวกันทั้งชุด 3. การใช้สีนะครับควรจะเลือกใช้สีให้ตัดกันนะครับ เช่น พื้นสีเข้มก็เป็นตัวอักษรสีอ่อน หรือพื้นสีอ่อนก็เป็นตัวอักษรสีเข้มนะครับแต่ก็ไม่ควรจะใช้สีที่มากเกินไป นอกจากนี้การใช้ภาพสีนะครับก็ยังช่วยให้เกิดความน่าสนใจได้มากกว่าภาพที่เป็นขาวดำ 4. ภาพของภาพพลิกนะครับควรจะเรียงต่อเนื่องกันเป็นลำดับอย่างถูกต้อง ในภาพพลิก 1ชุดนะครับควรจะเป็นการแสดงเนื้อหาในเรื่องเดียวกัน หรือเนื้อเรื่องเดียวกัน 5. การรวมแผ่นหรือการเย็บแผ่นภาพกับขาย่างหรือขาตั้งนะครับ จะต้องทำให้มั่นคงแข็งแรง ไม่งนเงินไปมาสำหรับเทคนิคในการนำภาพพลิกหรือฟลิปชาร์ตมาใช้ในการนำเสนอนะครับ 1. การติดตั้งภาพพลิกบนขาย่าง หรือขาตั้งนะครับ จะต้องติดตั้งให้เรียบร้อย 2. การอธิบายนะครับควรจะอธิบายอย่างต่อเนื่องตามลำดับขั้นที่เรียงไว้นะครับ 3. นะครับระวังอย่าไปยืนบังภาพคลิกในขณะที่ใช้งานหรือนำเสนอ 4. ในการที่จะชี้หรือเน้นจุดใดจุดหนึ่งนะครับควรจะใช้ไม้หรือวัสดุสำหรับชี้โดยเฉพาะนะครับไม่ควรจะใช้นิ้วมือของเราชี้ 5. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย อาจจะเป็นการตั้งคำถามไว้ในภาพพลิก หรือเป็นภาพที่ชวนให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาหาคำตอบ 6. ควรมีบทสรุปหรือมีกิจกรรมต่อเนื่องในตอนท้ายของเรื่อง 7. สามารถใช้ภาพพลิกหรือฟลิปชาร์ตนี้นะครับร่วมกับสื่ออื่นๆได้ หัวข้อต่อมานะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาพโฆษณาหรือภาพโปสเตอร์ ภาพโฆษณาหรือภาพโปสเตอร์นี้ก็เป็นทัศนวัสดุอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อชักชวนหรือจูงใจ หรือโน้มน้าว หรือสร้างความประทับใจให้เกิดความประทับใจ ให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา แล้วก็นำไปสู่การสแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาต่อมา เนื้อหาที่เหมาะสมกับการใช้สื่อภาพโปสเตอร์นี้ ควรจะเป็นเนื้อหาที่ต้องการกระตุ้นเร้าความสนใจ ให้ปฏิบัติตามการแจ้งข่าวสาร หรือการแนะนำเชิญชวนเป็นต้น ลักษณะของภาพโปสเตอร์ที่ดีควรจะมีลักษณะดังนี้ 1. รูปแบบสอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย 2. เด่น มองเห็นได้ชัดสะดุดตา 3. ข้อความมีขนาดสั้นกระทัดรัดกระชับได้ใจความ 4. รูปภาพเร้าความสนใจแล้วก็ชวนให้ติดตาม 5. สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 6. แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ 7. มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะมองเห็นได้ในระยะที่ห่างพอสมควร หัวข้อถัดมาจะเป็นเรื่องของรูปภาพหรือพิกเจอร์นะครับสำหรับรูปภาพหรือพิกเจอร์ที่เราจะนำมาใช้ในการประกอบการสอนนั้น ควรจะมีลักษณะดังนี้ 1. รูปภาพที่จะนำมาใช้นั้นจะต้องมีความหมายให้รายละเอียดซึ่งตรงกับเนื้อหาแล้วก็วัตถุประสงค์ 2. ภาพนั้นเป็นภาพที่มีความคุ้นเคย สามารถเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ 3. เป็นภาพที่ตรงกับความเป็นจริง ทันสมัยแล้วก็มีความประณีต 4. เป็นภาพที่สื่อความหมายได้ดี 5. มีสาระในภาพเพียงเรื่องเดียว 6. ควรเป็นภาพที่ถูกหลักการออกแบบ และมีคุณภาพทางเทคนิคที่ดี 7. มีหัวข้อเรื่องและคำอธิบายประกอบภาพ หัวข้อถัดมาเราจะมาพูดคุยในเรื่องของข้อดีและข้อจำกัดของรูปภาพนะครับ สำหรับข้อดีของการใช้รูปภาพในการจัดการเรียนการสอนนั้นมีข้อดีดังนี้ 1. ทำให้ประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 2. มีราคาถูกแล้วก็จัดหาได้ง่าย แล้วก็ยังรับความสนใจได้ดี 3. สามารถดัดแปลงให้เป็นสื่ออื่น ๆ ได้อีกมากมาย 4. ครอบคลุมเนื้อหาสามารถใช้ได้ในหลาย ๆ วิชา 5. การศึกษาสื่อนั้นสามารถใช้ได้นานตามเวลาที่ต้องการ 6. สามารถใช้ร่วมกับสื่ออื่นๆได้หลายชนิด 7. สามารถใช้กับกระบวนการเรียนการสอนได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องของการนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นการสอน ขั้นการสรุป หรือแม้แต่ขั้นการวัดและประเมินผลก็สามารถใช้รูปภาพประกอบกระบวนการเรียนการสอนได้ สำหรับข้อจำกัดหรือข้อเสียของรูปภาพนั้นนะครับ หากรูปภาพที่เราเอามาใช้มีขนาดเล็ก ก็จะไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นขนาดใหญ่นะครับ นอกจากนี้เรื่องของรูปภาพก็ยังขาดในเรื่องของมิติเรื่องของความลึก แล้วก็ทำให้ดูไม่สมจริงสมจังสำหรับข้อจำกัดข้อที่ 3 ก็คือ รูปภาพนั้นอาจจะชำรุดหรือว่าฉีกขาดได้ง่ายนะครับสำหรับเทคนิคในการนำเสนอด้วยรูปภาพนั้น อาจจะใช้เทคนิคดังต่อไปนี้คือ 1. ใช้รูปภาพให้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 2. การนำเสนอรูปภาพนะครับไม่ควรนำเสนอภาพหลาย ๆ ภาพในเวลาพร้อม ๆกันควรจะนำเสนอทีละภาพทีละรูปนะครับ 3. การติดตั้งหรือการแขวนนะครับควรจะทำให้เรียบร้อย 4. อาจสร้างความน่าสนใจได้ด้วยการปิดหรือเปิดทีละส่วนของรูปภาพ 5. สามารถใช้ควบคู่กับสื่ออื่นได้เช่นวิดีทัศน์ แผนภูมิหรือของจริง 6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่น การตอบคำถามหรือการเล่าเรื่องจากภาพก็ได้ 7. รูปภาพที่ดีที่มีคุณค่าควรจะผนึกหรือใส่กรอบไว้ให้แข็งแรง 8. เมื่อใช้รูปภาพเสร็จแล้วควรจะเก็บรักษาไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อใช้ในโอกาสต่อไป thank you